วัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ของอภาคธุรกิจนะคะเราจะใช้เวลาในเรื่องของอการอธิบายนะคะให้ฟังว่าจริงๆแล้วความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนเนี่ยนะคะของภาคธุรกิจกับในแง่ของการศึกษาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะพาไปถึงวิธีการในแต่ละรูปแบบนะคะของภาคธุรกิจนะคะในโดยสังเขปนะคะไม่ไม่ได้ลงลึกมากนะคะถ้าเราจะพูดกันถึงความแตกต่างนะคะในภาคการศึกษาเนี่ยจะเน้นการให้ความรู้นะคะส่วนภาคธุรกิจเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการให้ความสามารถทำให้คนสามารถทำงานได้ แล้วเขาก็รู้สึกดีกับตัวเองที่เขาสามารถทำงานนะคะ พอทำงานได้เขาก็มีความก้าวหน้าในงานนะคะ ลองนึกดูนะคะ ท่านที่เป็นนักศึกษานะคะ จบการศึกษาใหม่ๆเนี่ย ก็มีความรู้เต็มเปี่ยมเลยนะคะ เดินเข้ามาในภาคธุรกิจถูกไหมคะ ในวันแรกของการทำงานเนี่ยโลกก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะ โลกที่เปลี่ยนไปก็คือ เราจะต้องทำยังไงให้ความรู้ที่เรามีเนี่ยปรับไปใช้งานนะคะประยุกต์ให้ได้ ไปแปลงให้ได้เป็นความสามารถให้ได้ถูกไหมคะ ในภาคของธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เขามีให้เราอยู่แล้วนะคะ ก็คือเข้าไป day วันหรืออาจจะ 5 6 วันหรือแล้วแต่นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพาเราไปสู่ทางเลือกที่ 1 อาจจะเลือกได้หรือเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่เราต้องรู้คือรู้ธุรกิจของเขา จะมีหลักสูตรที่เราเรียกว่า orientation หรือหลักสูตรประถมนิเทศนะคะที่ทำให้เราเนี่ยรู้ธุรกิจนะคะแล้วก็รู้ความต้องการทางธุรกิจนะคะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งพอรู้ภาพกว้างแล้วในแง่ของ orientation แล้ว คราวนี้เราก็ต้องไปที่ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานถูกไหมคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าความคาดหวังนะฮะว่าเราเนี่ยจะทำอะไรได้ถูกไหมคะ มันก็เป็นชิ้นงานนะฮะวันแรกๆเนี่ยเขาก็จะคาดหวังชิ้นงานชิ้นเล็กๆ จากเรา การดีไซน์หลักออกแบบหลักสูตรเนี่ยนะคะ หรือการดีไซน์หลักสูตรเนี่ยก็จะเริ่มจากงานชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ แล้วมันก็จะค่อยใหญ่ขึ้นนะคะ ซับซ้อนขึ้นนั่นเองนะคะลงมาดูกันนะคะ ชิ้นงานที่เล็กๆนะคะ ก็จะเริ่มจากอะไรคะ วันแรกที่เราเข้าไปถึง เราอาจจะรู้สึก เอ๊ะ งานอันนี้เราทำไม่ได้ ใช่ไหมคะหนึ่งอาจจะเริ่มจากทำไม่ได้ หรือทำทำได้แล้ว แต่ประสบกับปัญหานะคะ เช่นไปเจอกับลูกค้า แต่ลูกค้าอาจจะไม่ไม่ค่อยเอเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง หรือลูกค้ามาเม้งใส่เราอะไรอย่างเงี้ยโดยความที่ยังไม่ยอมรับฟังอะไรกับเราเลย แล้วเราจะทำไงกับปัญหานั้นนะคะการออกแบบหลักสูตรในขั้นต้นเนี่ยนะคะอันเนี้ยนะคะก็คือการมองไปที่ปัญหานะคะหรือมองไปที่สิ่งที่เราต้องดูแล จัดการกับงานชิ้นเล็กๆ ที่อยู่ต่อหน้าเราให้สำเร็จก่อนนะคะโมเดลที่เราใช้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจจะใช้ RD นะคะ A R D D I E คือเริ่มต้นด้วย A คือ analysis นะคะ R เติมเข้าไปเนี่ยคือ research นะคะตัวต่อมาก็เหมือนเดิมละค่ะ D คือ design นะคะ D ตัวต่อมาก็คือ develop ค่ะ แล้วก็ I ก็คือ implement ตัว E ตัวสุดท้ายก็คือ evaluation นั่นเองนะคะ ไม่แตกต่าง เราจะทำเราจะทำ research เนี่ยเสริมเข้าไปเนื่องจากอย่างนี้ค่ะ ประเด็นของปัญหาที่เราเจอนะคะหน้างงานเนี่ย เราต้องหาออกมาให้ได้นะคะว่า เอ๊ะปัญหาเนี้ยมันใช่ปัญหาที่แก้ได้ด้วยฝึกอบรมหรือเปล่า ถ้าเป็นปัญหาที่แก้ได้ด้วยเรื่องของเออมาบอกว่าปัญหามันเกิด เพราะว่าค่าแรงมันต่ำอะ่ะมันแก้ได้ด้วยไหมคะด้วยฝึกอารมณ์หรือเปล่าเปล่านะคะ หรือปัญหานี้บอกว่าเออเออเจ้านายมันดุดุมากเลยอะ่ะแก้ได้ไหมคะ ด้วยการฝึกอบรมก็ไม่ได้ค่ะนะะสิ่งที่แก้ได้ด้วยการฝึกอบรมก็คือ ไม่รู้ไม่มีทักษะถูกไหมคะนะคะ แล้วอย่างอื่นๆกำลังใจหรืออะไรถ้ารู้รู้แล้วมั่นใจที่จะทำงาน มันก็จะตามมานะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เราเลยต้องเน้นไปในเรื่องของการทำรีเสิร์ชค่อนข้างมากนะคะว่าตกลงแล้วประเด็นของอความเกี่ยวเนื่องที่ทำให้เขามีแกลบหรือช่องว่างที่ไม่สามารถทำให้เขาทำงานได้นะคะมันเกิดจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่นะคะ ส่วน process ของการดีไซน์เนี่ยก็จะเหมือนกัน พอทำ implementation เนี่ยฮะ สิ่งที่แตกต่างเนี่ย ในโลกของการศึกษาผู้ใหญ่นะคะ หรือการศึกษาในแรงงานภาคธุรกิจเนี่ยค่ะ ก็จะไปเน้นถ้าเป็นประเด็นของงานที่เป็นชิ้น เป็นประเด็นของปัญหา ให้เริ่มด้วยปัญหาเลย เราเรียกว่า problem based นะคะ ก็เริ่มที่ปัญหา เอาปัญหาวางไปตรงกลาง ให้เขาแก้กันให้มันไปเลยล่ะค่ะ อันนั้นน่ะ คือการทำให้เขาเนี่ยสนุกสนานกับสิ่งที่มันเป็นจริงในชีวิตจริงของเขานะคะ มันก็จะเกิดความสนุกสนานได้อัธรสแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริง อันนี้ค่ะงานชิ้นที่มันเล็กก็จะเป็นใหญ่ขึ้น เกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ซับซ้อนขึ้น อันนี้ค่ะมันก็เป็นเนเป็นเป็นประเด็นของงานนะคะ ชิ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นยิ่งเราทำงานใหญ่ขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้น อีกหน่อยก็พอปลดจากเรื่องของงานก็จะต้องดูแลคนนะคะอันนี้ก็เข้าประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะคะ ในการที่หลักสูตรของเราที่จะต้องดีไซน์นะคะอันเมื่อกี้คือเราจบประเด็นของการดีไซน์หลักสูตรที่จะแก้ปัญหาของงานนะคะ เมื่อคนทำงานไประยะหนึ่งก็ต้องมีความก้าวหน้าของงานถูกไหมคะความก้าวหน้าของงานเนี่ย เราเรียกว่า career development นะคะ ภาษาไทยเราจะเรียกว่าความก้าวหน้าในงาน อาจจะแปลไม่ตรงนักนะคะ หรือสายอาชีพนะคะความก้าวหน้าในงานเนี่ยก็จะมีหลายสายอาชีพ ปัจจุบันจะนิยมใช้สิ่งที่เราเรียกกันว่า competency base หรือการสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สายอาชีพก็จะมีหลายสายนะคะ สายทางด้านการบุคคลที่เราอาจจะกำลังมองอยู่เนี่ยนะคะที่เรามาเรียนกันทางด้านการฝึกอบรม การดีไซน์หลักสูตรนะฮะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสายหนึ่งนะคะ สายบัญชีนะคะ สายการเงินนะคะ สายวิศวะต่างๆเนี่ยค่ะแยกออกไปเป็นสายอาชีพต่างๆนะฮะซึ่งจะมีความก้าวหน้าของงานนะคะ ความก้าวหน้าของงานในสายอาชีพเนี่ยก็เป็นความก้าวหน้าเฉพาะสายงานนะคะ อันเนี้ยก็จะมีการออกแบบหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าเฉพาะทางนะคะ ความก้าวหน้าอันนี้การออกแบบหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นไปตามความสามารถซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางนะคะ การดีไซน์หลักสูตรก็เป็นไปตามความสามารถเฉพาะทางนั่นเอง ก็เลยเอา competency base ค่ะมาวางนะคะ competency base ที่เป็นความสามารถเฉพาะทางเนี่ยมาวาง ซึ่งตัวเนี้ย จะไปไปต้องเอา job specification ของแต่ละสายอาชีพเนี่ยมาดูนะคะ job specification เป็นยังไง ก็เหมือนกับ job description นะคะ description ในงานเนี่ยนะคะก็คือคนนั้นต้องทำอะไรใช่ไหมคะ specification เนี่ยจะบอกด้วยว่าตรงนั้นนะคะต้องมีมีความเฉพาะเจาะจงยังไงถึงจะทำอาชีพนั้นได้นะคะอันนี้สองตัวนี้รวมกัน ซึ่งจะทำให้คนคนนั้นมีความสามารถในการจะปฏิบัติงานนั้นได้สองตัวนี้มารวมกันแล้ว เช่นนะฮะเอาชัดๆ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะฮะ กับหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมเนี่ยทำงานที่แตกต่างกันไหมคะ แตกต่างกันแน่นอนใช่ไหมคะ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก็จะดูแลจัดฝึกอบรมใช่ไหมคะ น้องๆที่เข้ามาใหม่นะคะ ก็จะจัดฝึกอบรมไป โดยรับงานจากพี่ๆใช่ไหมคะส่วนหัวหน้าของการฝึกอบรมนะ่ะก็จะทำหน้าที่ดีไซน์หลักสูตรใช่ไหมคะดีไซน์หลักสูตรและเป็นไงคะ จัดการ มันอาจจะดูแลหลักดูแลหลักสูตรเป็น 10 20 หลักสูตรเลยแต่ไม่ได้ไปจัดนะคะเป็นคนที่เอาหลักสูตรที่ดีไซน์นั้น แล้วก็จัดการให้น้องๆฝ่ายฝึกอบรมไปจัดการ แล้วก็ตัวเองอาจจะมาทำดูผลของการประเมินผล ดูว่าควรจะพัฒนาต่อไปยังไง ดูว่าเอ๊ะ วิทยากรที่มาสอนเนี่ยเราจะต้องพัฒนาปรับปรุงยังไงไหมนะคะหรือกระบวนการที่เอามาใช้ในการสอนเนี่ยมันต้องปรับปรุงยังไงหรือเปล่า หรือว่ามีเดียที่ใช้ในการฝึกอบรมเนี่ยมันโอเคไหมหรือจะต้องใช้ e-learning เพิ่มขึ้น จะต้องใช้ MOOC เพิ่มขึ้นต่าง ๆเหล่านี้นะคะออปชันของเรื่องต่าง ๆเหล่านี้เขาก็มี ความสามารถที่แตกต่างกันถูกไหมคะ ฉะนั้นการดีไซน์หลักสูตรให้คนพวกนี้มีความสามารถที่แตกต่างกันอันนี้ตามสายอาชีพ ก็จะต้องมีความทักษะที่แตกต่างกัน แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะเป็นองค์ประกอบนะคะในการสุดท้ายเลยเนี่ยตัวที่จะมาเน้นนะคะแล้ววั ผลเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากของการที่จะวัดผู้นำนะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้นทางกับปลายทางเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในการที่เราจะใช้ในการควบคุมการออกแบบของหลักสูตรนะคะโดยสรุปก็คือว่าเรามีการออกแบบหลักสูตรในโลกของธุรกิจ ส่วนเมื่อ คนคนนี้นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการฝึกอบรมเนี่ยโตไปใช่ไหมคะโตไปอาจจะไปเป็นต่อไปนี้เป็นผู้บริหารการฝึกอบรมนะฮะแล้วไปผู้บริหารทางด้าน HR หรือผู้บริหารงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เขาก็ต้องไปฝึกอบรมอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็ต้องดีไซน์หลักสูตร ให้เขาเนี่ยมีความก้าวหน้าในการบริหารงานนะฮะ ต่อมานะคะขั้นสุดท้ายนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยจะเติบโตไปเป็นผู้นำขององค์กรนะคะ ตัวนั้นก็จะต้องไปดูว่า เอ๊ะเขาจะเป็นผู้นำยังไง ผู้นำต่างกับผู้จัดการนะคะ เวลาที่เราพัฒนาหลักสูตรนะคะ หรือออกแบบหลักสูตรให้กับผู้ที่เป็นผู้จัดการกับผู้นำเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะ ผู้นำนะคะคือผู้ที่เป็นผู้ที่นำคนนะคะ ส่วนผู้จัดการคือผู้ที่พาคนให้ทำงานนะคะมันแตกต่างกันยังไง คนหนึ่งก็คือเน้นเรื่องของการทำให้คนมีผลงาน ส่วนอีกคนหนึ่งอันนี้อันนี้อาจจะเน้นเรื่องของการขับดันให้คนทำงานนะคะ อีกคนหนึ่งไม่ขับดันค่ะ นำพาชักจูง มันก็เป็นทักษะคนละอย่างกันนะคะแล้วผู้นำเนี่ยก็จะต้องไปโฟกัสหรือไปเน้นในเรื่องของการนำพาองค์กรละฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องมีความรู้นะคะ ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรที่จะไปในวันข้างหน้านะคะการดีไซน์ตรงนี้จะเป็นเน้นเรื่องของการมองที่วิชั่นมิชชั่นฉะนั้น การดีไซน์หลักสูตรตรงนี้ต้องไปดูเทรนด์ของอนาคตรีเสิร์ชเข้ามาอีกแล้วนะคะกับวิ่งเข้ากลับมาแล้วนะคะ ฉะนั้นเราก็จะใช้โมเดล RD กลับเข้ามานะคะ